ซังคอนิจิวะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับประโยคบอกเล่าในภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ ประโยคบอกเล่าในภาษาญี่ปุ่นจะแบ่งเป็น 3 แบบด้วยกันนะคะ ก็คือ ประโยคบอกเล่าของคำนาม ประโยคบอกเล่าของคำคุณศัพท์ แล้วก็ประโยคบอกเล่ากิริยาค่ะ ประโยคคำนามนะคะ มีแพทเทิร์นเรียงเป็น ประธานวะคำนามเด s ตัวอย่างประโยคนะคะ ฉันเป็นคนไทย สามารถพูดได้ว่าวัตชิวะไทยจินเดสวัตชิแปลว่า ฉันไทยจินคือคนไทย พูดได้ว่าวัตชิวะไทยจินเดส ฉันเป็นคนไทย ต่อมาถ้าเราต้องการบอกว่า คุณเป็นคนญี่ปุ่นあなたは日本人です อานาตาวะนิฮงจินเดสอานาตะแปลว่าคุณนิฮงจินแปลว่า คนญี่ปุ่นค่ะ ต่อมาถ้าต้องการบอกว่า เขาเป็นคนต่างชาติ เขาเป็นคนต่างชาติสามารถพูดได้ว่าคาเรวะไกโกกุจินเดสคาเรวะไกโกกุจินเดสคาเรแปลว่า เขาไกโกกุจิน แปลว่า คนต่างชาติค่ะ ต่อมาถ้าต้องการบอกว่า เธอเป็นนักเรียนคานโจวะกักเซเดสคานโจวะกักเซเดสคาโนโจแปลว่าเธอกักเซแปลว่า นักเรียนค่ะ ถ้าต้องการบอกว่า คุณพ่อเป็นคุณครู สามารถพูดได้ว่าโอโตซังวะเคียวชิเดส โอโตซังแปลว่าคุณพ่อ เคียวชิแปลว่า คุณครู หลายคนอาจจะชินกับคำว่าเซนเซนะคะ ที่แปลว่าคุณครู แต่ว่าคำว่าเซนเซเนี่ยจะไม่ใช้ในการมาบอกอาชีพค่ะ เพราะฉะนั้นประโยคนี้พูดได้ว่าโอโตซังว่าเคียวชิเดสคุณพ่อเป็นคุณครูค่ะ ประโยคถัดมานะคะ คุณแม่เป็นพยาบาล พูดได้ว่า お母さんは看護婦ですお母さんは看護婦ですโอกาซังแปลว่าคุณแม่ คันโกฟุแปลว่า พยาบาลค่ะ พี่สาวเป็นหมอ พี่สาวเป็นหมอ สามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าโอเนซังวาอิชาเดสโอเนซังคือพี่สาว อิชาคือคุณหมอ โอเน่ซังวะอิชาเดสพี่สาวเป็นคุณหมอ พี่ชายเป็นตำรวจ พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าโอนี่ซังวะเคซัตซิงเดสโอนี่ซังวะเคซัตซิงเดสโอนี่ซังคือพี่ชายเคซัตซิงคือตำรวจค่ะ ต่อมานะคะ ประโยคคำคุณศัพท์ค่ะ มีแพทเทิร์นเรียงว่า ประธาน วะ คำคุณศัพท์ this ยกตัวอย่างประโยคนะคะ วันนี้อากาศร้อน今日は暑いです今日แปลว่า วันนี้อいแปลว่า ร้อน ค่ะ今日は暑いですวันนี้อากาศร้อน ห้องนี้หนาวこの部屋は寒いですこの部屋は寒いです โนเฮะแปลว่า ห้องนี้ซามุยแปลว่า หนาวค่ะ ต่อมาถ้าต้องการบอกว่า น้ำเย็น พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า โอมิซึวะซึเมไตเดส โอมิซึแปลว่า น้ำซึเมไตแปลว่า เย็นค่ะ โอมิซึวะซึเมไตเดส น้ำนี้เย็นค่ะ ต่อมาถ้าต้องการบอกว่า ข้าวอร่อยนะคะ สามารถพูดได้ว่าごฮังวしいですごชはเดしいですごงคือข้าวนะคะโอชิแปลว่าอร่อยค่ะ ถ้าต้องการบอกว่า อันนี้เผ็ดนะคะ สามารถพูดได้ว่าโคเรวะคาไรเดสโคเรแปลว่าอันนี้นะคะคาไรแปลว่าเผ็ดค่ะ คาไรเดสอันนี้เผ็ดค่ะ อันนั้นหวาน สามารถพูดได้ว่าโโซเเรวาาอมยดสเรวะอามายเดสโซเรแปลว่า อันนั้นอามายแปลว่า หวานค่ะอันโน้นเค็ม อันโน้นเค็มสามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าอะเรวะชิโอคาไรเดสอะเร คืออันนู้นชิโอคาไรแปลว่าเค็มค่ะอะไรวะชิโอคาไรเดสอันน้นเค็มต้มยำกุ้งเปรี้ยว สามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าโทมุยำมกุงว่าซึปไปเดสภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงต้มยำกุ้งว่า โทมุยำมกุ้งนะคะ ส่วนคำว่าเปรี้ยว ก็คือซึปไป โทมยำกค้งว่าซึปไปเดสต้มยำกุ้งเปรี้ยวค่ะ ต่อมาถ้าต้องการบอกว่า พยาบาลคนนี้ใจดี สามารถพูดได้ว่าโคโนคังโกฟุะยาซาชิเดสโคโนคังโกฟุะยาซาชิเดสโคโนคังโกฟุแปลว่า พยาบาลคนนี้ยาซาชิแปลว่าใจดีค่ะ คุณหมอคนนั้นเข้มงวด สามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า โซโนอิชาวะคิบิชิ เดส โซโนอิชาคือคุณหมอคนนั้นคิบิชิ แปลว่าเข้มงวด โซโนอิชาวะคิบิชิ เดส คุณหมอคนนั้นเป็นคนเข้มงวดค่ะ